สวัสดีค่ะแม่โอ๊ตเองค่ะ เอาเป็นว่าแม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนที่มีลักษณะบางอย่าง คล้ายๆ แม่โอ๊ตนะคะ วันนี้แม่ก็จะมาเปิดเผยความลับเรื่องของตัวเองนะคะ ก็ได้เจอคู่แท้กับน้องสิตาแล้วนะคะ มันเป็นยังไงได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะ ่ะก็แม่อ่านเข้าไปในคอมเมนต์แล้วก็เห็นนะคะในเขาเรียกไลฟ์ของน้องสิตานะซึ่งมีคนนะโพสต์ขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตอยู่มากมากเลยนะคะ เมื่อวานนี้เนาะก็คือน้องเนี่ยก็มีการไลฟ์แล้วก็มีครั้งแรกเนี่ยแล้วก็มีการเขาเรียกว่าน้องบอกว่าน้องเนี่ย ไม่ค่อยทานผลไม้ใช่ปะ่ะไม่ทานหรือไม่ไม่ค่อยทาน แต่น้องทานทุเรียนแต่ไม่ทานกล้วยก็คือไม่ชอบกล้วยนั่นเองโอเค ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่คิดว่าแค่ไอคอนเนี่ยน้องก็จะกลัวแล้วนะคะ กินกล้วยไม่ได้แตาไม่กินผลไม้อะไรเลยไง นี่มันเริ่มจากนั่นแล้ว กินกินทุเรียนได้ไหมได้ใช่ไหมเจดาเปิดเฮ้ยไม่ส่งกล้วยมาได้ไหมถ้าส่งกล้วยมาคือสีตาจบการไลฟ์ตอนนี้เลยนะจริงจังนะจริงจังมากๆไม่เอาอย่าแกล้ง ก็มีคนส่งไอคอนมาเยอะแยะเลยนะคะจนน้องบอกว่าอย่าส่งมานะ เขาไม่ชอบอ่านั่นแหละนะคะ มันก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมาว่าไม่ได้เป็นประเด็นหรอกมันก็คือว่าเออน้องแปลกดีเนาะอ่ะฮะแล้วบางคนคิดว่าโอ๊ยมันทำไมมันเป็นแบบนั้นได้ยังไง อ่าหลายคนที่ไม่เคยประสบความรู้สึกแบบนี้ ก็คงจะไม่เข้าใจ แต่ว่ามันมีคนแบบนี้จริงๆค่ะนะพอในคอนแม่ก็มาดูอีกทีหนึ่งนะคะ ก็มีไลฟ์น้องอยู่ไลฟ์หนึ่งแล้วก็มีคนส่งกล้วยมาให้น้องจริงๆในครั้งที่2เนาะ เพราะว่ามีคนส่งกล้วยมา เจอกันไลฟ์หน้านะคะ เราตกลงกันแล้วอะเนาะ เพราะว่าถ้ามีกล้วยเราจะปิดไลฟ์ เพราะฉะนั้นเวลานะคะเจอกันไลฟ์หน้า เดี๋ยวเราจะไลฟ์อีกสักถ้ามีเรื่องคุยก็จะมาไลฟ์บ่อยๆ นะคะบายบายรักนะ สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังอะไร เอ้ย คิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะคะกับปีใหม่นี้ แล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนอีกรอบนะคะบ๊ายบายน้องบอกว่าขออนุญาตปิดไลฟ์ค่ะ ตามกฎเกณฑ์ที่เราคุยกันไว้นะคะอ่าฮะส่วนในครั้งที่สามนะคะก็มีคนส่งมาเหมือนเดิมนะคะเราจะไม่เล่นกับไฟโอเค เดี๋ยวจะเราจะงดอ่านไลฟ์จนกว่ากล้วยจะหายไปนะคะเรามาคุยกันต่อ นี่นี่นี่สิตา ได้เล่มใหม่มา แต่ว่าเล่มก่อนหน้าเนี้ยยังไม่ได้อ่านเลย ชื่อสองนิ้ว ซึ่งน้องไม่ชอบที่จะเห็นภาพกล้วยนะคะ ในโพสในในในในไลฟ์นะคะ ก็มีคนส่งมาแย่อยู่นะคะ ซึ่งน้องเขาก็คิดว่าครั้งนี้น้องอาจจะไม่มองเลย ไลฟ์แบบปิดคอมเมนต์มีไหมไม่รู้ในในในโปรแกรมของน้องนะคะ เออก็คืออาจจะไม่สนใจเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะ เพื่อที่ว่าคนส่วนมากที่ดูอยู่เขาก็จะได้คุยกันเนาะกับแฟนคลับใช่ไหมคะเอาล่ะเข้ามาประเด็นนี้เลยนะคะ เข้ามาเรื่องนี้เลยก็คือคนที่กลัวอะไรแปลกๆแบบนี้หรือว่ามีอยู่จริงสมัยแม่นะคะยังไม่พูดถึงเรื่องตัวเองนะ เดี๋ยวคุยเรื่องเพื่อนก่อน เพื่อนคนนี้ไม่ได้กล่าวชื่อนะคะ ว่าใครนะสมัยมัธยมนะคะ เพื่อนคนนี้กลัวแมวเอามาก ๆเลยค่ะโอ้ยทาดแมวคงแบบอุ้ยทำไมกลัวแมวแมวน่าจะตาย กลัวมากค่ะกลัวมากๆจริง ๆ นะคะ นางขนาดว่าวาดรูปแมวนะคะ วาดรูปแมวนะคะ แล้วแค่วิ่งไล่นะคะ ก็วิ่งรอบห้องเรียนแล้วค่ะ อืมแล้วพอเธอโตนะคะแมวมานั่งอยู่หน้าบ้านนะคะ เธอไม่ได้ออกไปทำงานค่ะ เธอรอแมวเดินออกไปแล้วแมวตัวนั้นก็ช่างอะไรอยู่นะคะ นอนอยู่หน้าบ้านนานมากๆ ทำให้เธอไปทำงานสายจนถึงตอนเที่ยงเลยอะ่ะอ่าฮะ นี่ไง คนแบบนี้มีจริงๆ คนกลัวหนูนะคะ ก็มีแค่วาดรูปมิกกี้เมาส์เอารูปมิกกี้เมาส์วิ่งไล่ เพื่อนเนี่ยสองคนที่แปะมีคนหนึ่งอ่ะไม่ชอบแมวอีกคนหนึ่งไม่ชอบหนู เอาแค่รูปมิกกี้เมาส์อ่ะวิ่งไล่ก็หนีแล้วแล้วอะค่ะเออ มีแบบนี้จริงๆ นะเพราะน้องสิตามาทำแบบนี้ก็ทำให้แม่คิดถึงตัวเองตอนวัยเด็กๆ แล้ว ว่ามีเพื่อนแบบนี้อะไรเงี้ยส่วนถามว่าน้องสิตาไม่กินคือถ้าถามถึงแม่ ตัวแม่เองเนี่ยนะคะก็คือเป็นคนไม่กินผลไม้ แม่จริงเหรอไม่กินผลไม้ใช่ค่ะ ถ้าเกิดใครไม่กินผลไม้ก็เป็นพวกเดียวกับแม่นะคะ แม่ไม่กินผลไม้ทุกชนิดค่ะ ทุกชนิดจริง ๆนะ แต่กินมะม่วงเออตอนนั้นโดนเพื่อนหลอกกินทุเรียนทอดอืมกินทุเรียนทอดได้จ้ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมแต่ว่าแม่ไม่ชอบจับผลไม้เลยนะเออไม่ชอบจับผลไม้เลย รู้สึกแบบว่ามันขยะมือยังไงไม่รู้อะ่ะมันแบบ ขยะขยงอะนะคะ แต่เห็นรูปเห็นอะไรได้ไม่มีปัญหาเนาะอ๋อนั่นแหละเห็นไหม คนเราก็มีเรื่องอะไรที่มันแปลกๆ แต่เราไม่เคยบอกคนอื่นเท่านั้นเองนะคะ มันเป็นเรื่องของธรรมชาติ แล้วคนที่ฟังแม่อยู่ล่ะ ไม่ชอบอะไรบ้างหรือว่าไม่กินผลไม้แบบแม่ไหม หรือว่ามีอะไรแปลกๆก็เขียนคอมเมนต์มาบอกกับแม่นะ เพราะว่าเราจะได้บอกว่าน้องน้องสิตาไม่ได้เป็นคนแปลกนะที่ไม่ชอบสัญลักษณ์ลูกกล้วย หรือว่าอะไรแบบนี้นะคะไอคอนกล้วยให้น้องเลยสงสารจริงๆนะคะ คนเหมือนเหมือนถ้าคนดูไม่ชอบมแมลงสาบแล้วเอามแมลงสาบไปแย่ที่หน้ามันก็คือแย่ที่หน้าที่หน้าแบบ คือบางทีมันคนอย่างอย่างอย่างที่ไม่ชอบมันจะแบบจินตนาการแบบ มันมาอยู่ใกล้ตัวเลยอะ เหมือนแบบเดกนะ ใช่ไหมก็คือไม่ควรนะคะ ดังนั้นก็เห็นใจน้องนะจ๊ะใครรักน้องก็ ก็อย่าไปทำแบบนั้นนะคะอือโอเค สวัสดีค่ะ รู้สึกดีใจว่าอุ้ยเบียนเคมพีเอมีคนแบบนี้ด้วยอ่ะฮะโอเคนะ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ดูว่าแม่โอทำอะไรมานะคะ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะ แล้วใครมีคอมเมนต์เอ้ยมีคอนเทนต์อะไรดีๆจะแนะนำแม่ก็ ขียนลงมาข้างล่างด้วยนะจ๊ะโอเควันนี้ไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ